สวัสดีครับ ผม ริวจาก iMac Dojo นะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบาย ท่า คานิ บาซามิครับซิโซสโตรหรือว่าเป็นท่ากันไกบินนะครับ ว่าใช้ยังไงท่านี้เราไม่สามารถใช้ในกีฬายูโดได้นะครับ แต่ว่าในกีฬาอย่างเช่นแซมโบอะไรพวกนี้เรายังสามารถใช้ได้อยู่นะครับสำหรับยูโด ถ้าใช้นี่คือเขาจะปรับแพ้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านี้ห้ามใช้ในยูโดเด็ดขาดนะครับ เคครับ อย่างแรกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเบสิกของท่านี้ก่อนนะครับว่าใช้ยังไง เดี๋ยวให้ยืนข้างๆนะครับ อย่างแรกผมจะเอาขา ถ้าสมมติผมจะปกซ้ายนะครับ แล้วขาซ้ายผมอยู่ด้านหน้า ขาขวาเขาอยู่ด้านหน้านะครับ อย่างนี้เราจะเอาขาซ้ายเรา พยายามเอาไปพาดตรงตัวเขานะครับ โดยการที่ 1 เอาขาขวาหมุนมาด้านหลังก่อน ให้เราชิดเขามากขึ้นนะครับสองคันนี้ขึ้นมาสูงสูงนะครับ 3. ขานี้กระโดดไปพร้อมเอามือวางที่พื้น แล้วตัดไปตรงด้านล่างนะครับ จะมันจะนี่เขาก็จะล้มนะครับ มือนี้ก็คอนโทรลด้วยนะครับ ตอนทุ่มก็ดึงไว้ตลอด อันนี้เป็นเบสิกแรกสุดนะครับ เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ครับ 1. จับ ปกไว้2ขาเข้ามาอย่างนี้ พร้อมกันก้าวปุ๊บ ขานี้ขึ้นมา ตัดล่างแค่นี้นะครับ ผมทำเร็วๆให้ดูอีกทีหนึ่งครับ พอเราจับเขาได้ปุ๊บสไลด์เร็วๆ แค่นี้เองโอเคแล้วสลับแบบนี้เราสามารถจับแบบอื่นก็ได้นะครับ สมมุติว่าคู่ต่อสู้จับปกเราหัวคอด้านบนนะครับ เราจะอยู่มุมเฉียงอย่างนี้ เราให้เราสะบัดดึงมาด้านล่าง ให้เราสมัดขาดดึงมาด้านล่างนะครับเราจับไว้อย่างนี้ก็ได้ หรือว่าถ้าถนัดถ้าแบบให้แน่นจริงๆก็จับตรงนี้ก็จะแน่นกว่านะครับแล้วดึงคอนโทรลไว้อย่างนี้ พออย่างนี้ปุ๊บเราขาก้าวมาด้านหลังก็เหมือนเดิมพื้นลง นะครับโอเคจบแล้วนะสำหรับแบบแรกนะครับ โอเคครับ เทคนิคที่2นะครับ จะเหมือนกับเทคนิคแรกเลยแต่ว่าเทคนิคนี้เราจะพอเราขึ้นไปอย่างนี้ เราจะกวาดขาไปให้ต่ำที่สุดเลยนะครับพอถึงสเต็ปอย่างนี้ปั๊บเราจะเอามือนี้จับขา พร้อมกับทำให้เขาล้มไปด้านหน้านะครับ พอสเต็ปต่อไปนะครับ เราจะลุกขึ้นมา พร้อมกับล็อกขาล็อกข้อเท้าเขาแล้วก็หักขึ้นนะครับ อันนี้ชื่ออันนี้ใช้ไม่ได้ในยูโดนะครับ แต่ว่าสามารถทำได้บอกไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับ คจับโปกข้อก้าวขาไปด้านหลัง ขานี้จะลงต่ำเลยนะครับ พร้อมกับเอามือนี้ไปจับลงต่ำขึ้นมาปั๊บ จับข้อเท้า แล้วก็ดึงขึ้นนะครับ แค่นี้ โอเคโอเคครับ ต่อมาจะเป็นท่าที่ 3 ของวันนี้นะครับ ท่านที่ 3 สมมุติว่าเราเป็นนักยูโดนะครับ แล้วเราไปไปไปซ้อมกับพวกยูยิสู แล้วเขาจับขาเราอย่างนี้นะครับ เราสามารถใช้ท่านี้แก้ได้นะครับ เช่นเราพอเราดีดเขาไป ปุ๊บ แล้วเขาจับขาเราไว้ อันนี้เราจะทุ่มยากแล้วจะทุ่มแบบยูโด ยากแล้วโดยเฉพาะถ้าขาเราอยู่ข้างๆตัวเขาอย่างเงี้ย เราจะเปลี่ยนเป็นซูมิไกชิไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นพอเราเจอสถานการณ์นี้ปั๊บ เอามือซ้ายนะครับ จับไปตรงล่องแขนตรงนี้ครับ ตรงนักแร้ครับ แล้วดึงให้ติดตัวไว้นะครับ อ่ะอย่างที่สองนะครับ พยายามกระโดดขานี้ไปด้านหลังเขา มันจะกระโดดไปได้ไม่สุดหรอกครับ มันจะได้แค่นิดเดียวเท่าที่ได้นะครับ เสร็จปั๊บเสร็จสุดท้ายเอามือแตะพื้นขานี้ไปด้านหลังแล้วก็ทุ่มนะครับ แค่นี้โอเค เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับ ผมจำลองสถานการณ์จริงอย่างเช่น เราเล่นท่าดีดเล่นเด็ดบิดอ้าวโดนจับแล้ว เขาแก้ทางเรา มือซ้ายจับลงรักแร้ดึงไว้ให้ติด กระโดดมา ถอยหลัง ท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับ แต่ใช้ไม่ได้ในยูโดนะครับ โอเคครับ ตอนนี้ก็จบแล้วนะสำหรับท่ากันไกบินนะครับ ถ้าทุกคนมีคำถามอะไร สามารถพิมพ์ถามมาด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์